ในอดีตความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิส่วนบุคคลนี้ จะกล่าวถึงเพียงด้านกายภาพเท่านั้นนะคะ แต่เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตประจำวันทำให้ขอบเขตด้านความเป็นส่วนตัว ครอบคลุมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยค่ะ ถ้าจะแบ่งประเภทของความเป็นส่วนตัวนะคะ ก็สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทค่ะ ประเภทแรกนะคะก็คือความเป็นส่วนตัวทางด้านกายภาพ ซึ่งก็จะหมายถึงสิทธิ์ในสถานที่ เวลาและสินทรัพย์ที่บุคคลพึงมีค่ะสำหรับอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือ ความเป็นส่วนตัวทางด้านสารสนเทศ ซึ่งหมายถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวบุคคล อย่างเช่น ชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต หรือว่าเลขที่บัญชีธนาคาร ที่บุคคลอื่นห้ามนำไปเปิดเผย หากไม่ได้รับอนุญาตนะคะ